跟你，我要去一起跟你，我们去一起。大家好，สวัสดีครับผมเชนันลบรครับผม น้องๆ หลายคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนนะครับอาจจะต้องเคยพูดภาษาจีนแบบเรียงประโยคผิดๆถูกๆนะครับผมบางครั้งเรารู้คำศัพท์นะครับแต่ว่าเราไม่รู้จะเรียงประโยคยังไงนะครับเราไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นไปยัดใส่ตรงไหนของประโยคนะครับผมน้องๆ บางคนก็เอาโครงสร้างประโยคแบบไทยๆ นะครับผมมาพูดในภาษาจีนนะครับ ซึ่งบางทีคนจีนเขาก็อาจจะฟังรู้เรื่องนะครับแต่ว่าทางที่ดีพูดให้ถูกต้องจะดีกว่านะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับ ว่าประโยคไหนที่คนไทยมักจะพูดผิดอยู่บ่อยนะครับบางคำน้องๆอาจจะเคยพูดเองนะครับหรือว่าบางทีน้องๆก็อาจจะเคยได้ยินเพื่อนพูดมานะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประโยคภาษาจีนแบบไทยๆเนี่ยมันจะเป็น ยังไงครับผม喂哟เอ้ย你好你好你在做什么我我吃饭在这里ในภาษาจีนนะครับ ถ้าจะบอกว่าทำอะไรที่ไหนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าต้องเอาสถานที่ขึ้นก่อนคำกริยาเสมอนะครับ อย่างเช่นในประโยคนี้นะครับ เป็นภาษาจีนที่ใช้แกมมาไทยๆนะครับวัวชื่อฟ้านใจเจียรีถ้าเป็นภาษาไทยก็คือฉันกินข้าวที่บ้านก็คือใคร ทำอะไรที่ไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาจีนต้องเปลี่ยนครับเป็นใครที่ไหนทำอะไรครับ อย่างเช่นในประโยคนี้ต้องพูดว่า我在家里吃饭我在家里吃饭ฉันที่บ้าน กินข้าวครับผมอย่าลืมนะครับ ใครที่ไหนทำอะไรในประโยคภาษาจีนครับ喂哟哎你好你好你在做什么我我在家里吃饭 要不要一起出去玩呢？今天我不可以出去，妈妈让我读出两本。นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคแบบไทยๆนะครับชูคือหนังสือเหลียงคือสองเปิดคือเล่ม ชูเหลียงเปิดเออหนังสือสองเล่มก็ผิดตรงไหนอ่ะในภาษาจีนนะครับถ้าจะบอกจำนวนของสิ่งของนะครับให้เอาจำนวนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยลักษณะนามแล้วจึงตามด้วยสิ่งของสิ่งนั้นนะครับเช่นถ้าจะพูดว่าหนังสือสองเล่มในประโยคนี้นะครับต้องบอกว่าเหลียงเปิ ชูเหลี่ยมคือ2ใช่ไหมครับเปิดนคือเล่มชูคือหนังสือต้องบอกว่า 2เล่มหนังสือแบบนี้นะครับผมเหลี่ยงเถียวโกหมา 2 ตัวหรือเหลี่ยมจือเหลาหูเสือ2ตัวเหลี่ยมจือเหลาหูเหลี่ยมจือเหลาหู呃。Uh 你好好读书吧，我一个人去咯。不不不不，我要去跟你，我要去一起跟你，我们去一起。 คือเอาจริงๆ มีคนพูดแบบนี้จริงๆ นะครับ ถ้าใครเคยพูดแบบนี้นะครับ ลองคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับผมวาชีกันน我要มันชี้ฉีถ้าจะพูดว่าฉันอยากไปกับคุณนะครับ โปรดพูดว่า我想跟你去หรือ我想跟你一起去กราบนะครับอย่าพูดว่า我想去跟你นะครับคำว่า一起แปลว่าด้วยกันนะครับ แต่ถ้าจะบอกว่าพวกเราไปด้วยกันนะครับ ไม่ใช่我们去一起นะครับเราต้องบอกว่า我们一起去 วกเราด้วยกันแล้วค่อยบอกว่าทำอะไรนะครับ ก็เอาคำว่าที่ชีวางไว้หน้าสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเอาวางไว้หน้าคำกริยานั่นแหละ อย่างเช่น我们一起去พวกเราไปด้วยกัน我们一起吃饭พวกเรากินข้าวด้วยกัน我们一起睡觉พวกเรานอนด้วยกัน烦死了我不等你了我先去了为什么你说这样 ประโยคนี้นะครับน่าจะแปลว่า ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าเว่ยเฉิมหนีชัวเยอะยากนะครับจริงๆ แล้วประโยคนี้ก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะครับ แต่ว่าถ้าพูดแบบนี้นะครับมันจะให้ความหมายในอีกความรู้สึกหนึ่งหรืออีกบริบทหนึ่งนะครับถ้าจะให้ถูกเนี่ยต้องพูดว่าเว่ยเฉิมหนีเจ้าย่างชัวหรือหนีเว่ยเฉินเจ้าย่างชัวแบบนี้จะดีกว่านะครับผมหรือหนีเว่ยเฉินเจ้ามาชัวหนีเฉิมเจ้ามาชัวแบบนี้ก็ได้ครับผมซึ่งแปลว่า ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ 好吧，那我们明天再去吧，好吗？OK OK，可以可以。明天我下午才有空嘞。你呢？哦，一样我嘞。他讲，不跟你讲，我跟你讲，我跟你讲，我跟你讲，我跟你讲，我跟 ควรจะพูดว่าเกินหัวย่างหรือเหอหัวย่างนะครับถ้าจะพูดว่าพวกเราเหมือนกันก็หัวมันโตอย่างอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าจะพูดว่าพวกเราไม่เหมือนกันก็หัวมัน不一样不一样แต่ถ้าจะบอกว่าฉันก็เหมือนกันนะครับก็ต้องพูดว่าหัวเย่อีย่างหัวเยย่างจำไว้นะครับ ไม่มีย่างหัวเด้อ โอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาษาจีนแบบไทยๆนะครับ เพื่อนๆหรือน้องๆที่เคยได้ยินประโยคไหนอีกนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผม แต่ผมขอฝากไว้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะพูดผิดหรือพูดถูกนะครับความกล้าที่จะพูดเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ ถ้าเราพูดผิดเนี่ยเราจะดูโง่ไปแค่5นาทีนะครับแต่หลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนะครับ แต่ถ้าเราไม่กล้าพูดเลยเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นพูดๆไปครับใครๆก็เคยพูดผิดกันทั้งนั้นแหละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe แล้วก็กด Ooh. Woo.